แม้ว่าคนจะจดจำพระองค์ได้ในฐานะที่เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 18 แห่งอยุธยา และเป็นผู้ที่สามารถกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาสู่ประชาชาติสยาม โดยการทำยุทธหัตถี ชนะพระมหาอุปราชานะคะก็ตาม แต่ว่ามันเหมือนละครนะคะมันไม่ได้จบแฮปปี้เอนดิ้งแค่ว่าเราชนะยุทธหัตถีแล้วบ้านเมืองก็กลับมาเจริญทันทีในวินาทีนั้น ยังคงมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายนะคะที่พระองค์จะต้องสืบสารสืบสร้างแล้วก็กอบกู้ให้ฟื้นคืน ในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าในช่วงที่เราตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตอนนั้นเนี่ยพม่าได้กวาดต้อนเอาทรัพย์สินของอยุธยาไปแทบจะทั้งหมดเลย ใช่ไหมคะเผา รอกทองไปด้วย แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนำเอาผู้ที่มีวิชาความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ นาฏศิลป์ หรือว่าการช่างศิลปะทั้งปวงเนี่ย เอาไปด้วย เพราะฉะนั้นเมืองที่พระองค์จะต้องทรงกอบกู้เนี่ย มันก็คือเมืองร้างดีๆนั่นเองนะคะเรานึกถึงแผ่นดินที่แตกระแหงเนี่ยกว่าจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาสักต้นหนึ่ง มันมีความยากเย็นขนาดไหนเราจะต้องกอบกู้เมืองทั้งเมืองขึ้นมา หลังจากที่กระทำยุทธหัตถีชนะแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นประชาชาติสยามที่สมบูรณ์และสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสง่างามบนโลกใบนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แต่ท่านก็ทรงใช้พระปีชาสามารถเนี่ย สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่การใช้ความเชื่อนะคะในการรวมกำลังของคนทั้งชาติด้วยการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่ นะอันนี้อ่าอาจารย์ทัพก็อาจจะได้พูดไปแล้วนะจากแต่เดิมเนี่ยเราชื่ออโยธยาใช่ไหมคะอโยธยาแปลว่าเมืองของพระรามใช่ไหมอย่างตอนต้นที่พูดไปแล้วว่าคอนเซปต์ในการเชื่อมโยงพระมหากษัตริย์เหมือนกับเป็นองค์นารายณ์อวตารลงมาปราบมารนะคะเราก็ใช้เมืองหลวงของพระรามเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเราคืออโยธยา แต่พอเรากลับรู้อิสรภาพคืนมาแล้วเราบอกว่า เราไม่เป็นอโยธยาละอโยธยาล่มสลายไปแล้วขอเปลี่ยนเป็นอยุธยาดีกว่า เพราะว่ายุทธแปลว่าสู้รบอะแปลว่าไม่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่รบนะ บาลีสันสกฤตต้องแปลจากหลังไปหน้า แปลว่าลบไม่ได้หรือลบไม่ชนะ นั่นเอง เพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงในสมัยพระองค์ท่านนะคะ หลายคนก็ไม่ทราบว่าชื่อที่เปลี่ยนจากอโยธยามาเป็นอยุธยาเนี่ยก็คือสมัยสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นก็ทรงทำนุบำรุงนะคะ พระไตรปิฎกนะคะ ให้ให้ทรงคัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่ทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งถ้าใครได้ดูหนังของท่านมุยก็จะเห็นฉากในการ ปลอมพระองค์ลงไปดูสาธุสุขดิบของประชาชนด้วยนะคะนั้นนั้นก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของความเสียสละของพระองค์ท่าน ในประวัติศาสตร์เนี่ยจะลึกเอาไว้ใช่ไหมคะ ว่าท่านครองราชอยู่เนี่ย ท่านไม่เคยอยู่ในพระนครเลยนะคะก็ทำศึกสงครามโดยตลอด ถ้าไม่ทำศึกสงครามก็ได้ออกไปสำรวจนะคะ ดูแลทุกสุขของประชาชน แล้วก็แบบอย่างในการปลอมพระองค์ลงไปดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยก็ได้เป็นแบบอย่างของกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อาจจะมีเวลาไม่มากในตอนนี้ขอโยงสรุปสั้นๆเลยก็แล้วกันว่าความเป็นวีรบุรุษของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การที่พระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในการศึกการรบ หรือเป็นผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่ง และสามารถรบชนะฆ่าศึกศัตรูโดยตลอดเท่านั้น แต่ความเป็นวีรบุรุษที่แท้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็คือความเสียสละของพระองค์ท่าน ที่นึกถึงประชาชนของพระองค์ท่านนึกถึงประเทศชาติก่อนพระองค์เองเสมอนะคะนิสิตเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็ควรที่จะได้เห็นแบบอย่างของพระองค์ท่านนะคะในทางทฤษฎีของคติชนวิทยาเนี่ยบอกว่าวีรบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็มักจะต้องมีคุณลักษณะคล้ายๆกันเดินทางในวงจรแบบเดียวกัน แม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในการกอบกู้สังคม แต่เราทุกคนก็เป็นวีรบุรุษได้ ถ้าเดินตามรอยทางวีรบุรุษ เราเองเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เราก็ควรจะใช้แบบอย่างความเสียสละของพระองค์ท่าน ในการคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและส่วนรวมมาก่อนตัวเอง ใช้วิชาชีพอันเฉพาะทางที่ตัวเองได้เรียนเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่เป็นนิสิต แห่งมหาวิทยาลัยในพระนาม คือมหาวิทยาลัยนเรศวร และสอดคล้องกับปณิธานนะคะความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยของเรา ที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน สืบสารสังคมไทยให้เป็นไทยจากอวิชชาจากที่อาจารย์คนุสาได้เล่าเนี่ยครบถ้วนกระบวนความแล้วว่าวิรุตคืออะไร หัวใจสำคัญที่ถอดบทเรียนได้ตอนนี้คือ1เรื่องของความกล้าหาญความเสียสละ การคิดถึงประโยชน์ส่วน ตนน้อยกว่าประโยชน์ส่วนรวม อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เป็นบทเรียนหรือสืบสายอุดมการณ์ของพระองค์ท่านได้ว่า การที่ลดการคิดถึงตัวเอง แล้วมองคนอื่นให้กว้างขึ้น เมตตาคนอื่นให้มากขึ้น และเสียสละเพื่อส่วนรวม จะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้คนทั่วไป ที่จเจริญรอยตามอุดมการณ์และปณิธานของเซตพระเยสวนขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ